เป็นเขตของนอกอาการบินก็คือที่เขาเรียกว่าแลนไซส์ใช่ไหมคะ จะมีอะไรบ้างคะอาจารย์เริ่มด้วยอันแรกเลยนะคะ ก็คือ1อาคารผู้โดยสารค่ะ passenger terminal นะคะ ก็คืออาคารหลักที่ท่าอากาศยานจัดไว้สำหรับผู้โดยสารขาเข้าและขาออกค่ะ แบบที่2ก็คือ Cargo Terminal นั่นเองค่ะ คือเรียกว่าคลังสินค้านะคะ อาคารนี้จะเป็นพื้นที่วางแผนไว้แล้วว่าจะเกิดประสิทธิภาพในการใช้สอยในการเคลื่อนย้ายสินค้าและวัตถุดิบต่างๆนะคะ ครอบคลุมไปถึงสถานที่ในการจัดเก็บสินค้า ที่เป็นหน้าที่จุดพัก จุดเก็บกระจายจัดสินค้าและวัตถุดิบต่างๆนั่นเองค่ะค่ะ ลำดับที่3นะคะก็คือหอบังคับการบินค่ะหรือ Control Tower นะคะ มีลักษณะเป็นอาคารสูง ต้องตั้งอยู่ในตำแหน่งที่ผู้ปฏิบัติงานในในหอบังคับการบินนะคะหรือเจ้าหน้าที่จราจรทางอากาศ หรือ Air Traffic Controller นะคะสามารถมองเห็นภาพของอากาศยานได้ทุกจุด โดยมีหน้าที่กำหนดให้เครื่องบินนะคะอยู่ในเส้นทางและระยะสูงที่เหมาะสม และจัดการด้านการขึ้นลงของอากาศยาน รวมถึงการจัดการการจราจรทางอากาศ ขณะอยู่บนพื้นด้วยค่ะ ค่ะ แล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือ เราจะต้องมีถนนนะคะ ภายในท่าอากาศยานนะคะ แล้วก็มีที่จอดรถด้วยค่ะจานหมาย ค่ะ ก็คือพาร์กิ g งใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคค่ะ ต่อเลยนะคะก็คือทางเข้าออกระหว่างท่าอากาศยานกับตัวเมืองค่ะ ไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าที่สุวรรณภูมิบ้านเรานะคะ มีรถไฟฟ้าที่สามารถเชื่อมต่อกันเขาเรียกว่ารถไฟฟ้า Airport ์ตเดลลิงนะคะ